สวัสดีค่ะพี่เมย์จาก YouTube ช่องเมทินีแฮนด์เมดสำหรับคลิปนี้นะคะ พี่จะสาธิตวิธีการถักหมวกโคเชด้วยไหมฟูหรือไหมขนแกะที่เราเรียกกันนะคะ เฉพาะตัวหมวกสีฟ้านะคะ หมดหนึ่งม้วนพอดี เพราะฉะนั้นถ้าใครจะถักเป็นขนาดของผู้ใหญ่มันใช้ม้วนกว่านะคะ หลังจากที่ถักขึ้นมาเราจะเริ่มงานตั้งแต่ตรงนี้ค่ะ ตรงขอบ ขอบพี่จะเริ่มโดยการถักฮาร์ปดับเบิลโคเชนะคะ ให้ดูวิธีการเริ่มงานตรงนี้ที่คลิปของพี่เมย์รหัส CRO 0134ลิงก์พี่จะลงไว้ตรงคำอธิบายใต้ คลิป วิดีโอค่ะ ขึ้นตรงข้างล่างมีผลกับการคำนวณนนะคะ ของพี่พี่ขึ้นทั้งหมด60หลัก60มันหาร2ลงตัว แล้ว60มันก็หาร5ลงตัว มันมีผลกับตอนที่เราแบ่งตรงกลาง หมวกของเด็กก็ลดลงได้ตามส่วน พี่ขึ้นตรงตอนแรกเนี่ยขึ้นวัดรอบศีรษะคนใส่ก่อนเป็นหลัก แล้วก็ปัดให้หลักลงตัว ก็ลองดูทำความเข้าใจก่อน แล้วค่อยลงมือถัก พี่ถักขึ้นมาเจ็ดนิ้วนะคะ แล้วก็มาลดหมวกโดยการข้ามหลัก มันก็จะลดหลักเป็นห้าสี่ สาม สอง หนึ่งแบบนี้ค่ะ ลองดูรายละเอียดในคลิปนะ พี่มีแนะนำ ลายที่ใช้ถักเป็นลายเม็ดข้าวโพดฐานสี่ เม็ดข้าวโพดถักจากลายดับเบิลโคเชค่ะ วิธีถักอยู่ข้างในนะมีอธิบายไว้ ถ้าเป็นหมวกของเด็กโตก็สูงขึ้นมาหกนิ้วก็ได้นะคะ แล้วก็ลด ถ้าเป็นของเด็กเล็กก็ห้านิ้วค่ะ ห้านิ้วหรือสี่นิ้วก็ได้แล้วลด ขึ้นอยู่กับขนาดของคนใส่เป็นหลัก หลังจากที่ถักตรงนี้เสร็จแล้วพี่จะถักด้านล่างหนึ่งแถว โดยการถักฮาร์ปดับเบิลโคเชนะคะ หลังจากนั้นก็จะถักด้านในค่ะ เป็นลายขอบเป็นลูกฟูกเล็กลูกฟูกเล็กถักจากฮาร์ปดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังได้งานออกมานุ่มๆฟูๆแบบนี้ ลิงก์วิธีการเริ่มต้นและลิงก์วิธีการถักปอมมาจากคลิปของพี่เมย์อยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอด้านล่างค่ะ ตามไปดูได้ ดูไหมดูอุปกรณ์ดูน้ำหลับการถักทำความเข้าใจก่อนแล้วลงมือถักค่ะ ใบนี้น่ารักนะคะ แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักหมวกใบนี้ หมวกใบนี้พี่เมย์จะใช้ไหมขนแกะนะคะ เป็นไหมสีเรียบ ถักเส้นเดียวค่ะ เข็มโคเชใช้เข็มโคเช หัวใหญ่นะคะ พี่ใช้หัวขนาดห้ามิล ขนาดหัวคือตรงนี้ ตรงข้อต่อข้างบน ทดแทนได้ด้วยเข็มโคเช เข็มทองสองหัวเบอร์หกทับศูนย์ต่อไปเป็นเข็มเย็บไหมพรมค่ะมาร์กเกอร์ถ้ามาร์กเกอร์ที่เป็นลักษณะนี้ไม่มีใช้ไหม ต่างสีแทนก็ได้ เราจะเริ่มฐานขอบหมวก ต้นแบบพี่จะเริ่มห้าสิบห้าเซนห้าสิบห้าเซน ถักด้วยวิธีการถักดับเบิลโคเชแบบไม่มีโซ่ตามรหัสของคลิป CRO 0134ถักออกมาทั้งหมด58หลักค่ะ58หลักแรงมือพี่เมย์วัดได้55เซนพอดี ถ้าเป็นของเด็กน้อยเด็กโตก็ลดลงตามส่วนนะคะ วัดรอบศีรษะเป็นหลัก ลายจะยืดหยุ่นนิดนึงนี่นะเอารอบศีรษะของคนใส่เป็นหลัก แล้วนับจำนวนหลักค่ะ เวลาเรานับจำนวนหลัก เราก็ต้องแหวกแบบนี้นะ แหวกนับค่ะ นะคะแหวกนับ ของพี่ได้ห้าสิบแปด ลดลงตามส่วนหารด้วยสองลงตัว หลังจากนั้นเราก็จะเชื่อม วิธีเชื่อม จับงานให้ชนกัน จับงานชนกันเสร็จแล้วเราจะใช้เข็มสอดเย็บจะง่ายกว่า อย่าให้งานบิดนะ ด้านที่มีปลายปลายไหมอยู่เนี่ย จะเป็นนี่นะคะ ด้านที่มีปลายไหมจะเป็นด้านที่เราเริ่มต้น ลายที่เราจะถักนี้เราจะวนกลับมาถักขอบทีหลัง ขอบเราจะเป็นขอบแบบพับเบิ้ลขึ้น เราจะถักตัวหมวกก่อนนะฮะเราก็ใช้เข็มสอดช่วยเย็บ เย็บเสร็จแล้วเราก็เก็บเศษไหมซ่อนไปตามลายแบบนี้ ต่อไปเราจะถักลาย ลายของตัวหมวกพี่จะถักสูงขึ้นมาเจ็ดนิ้ว ก่อนที่จะลดกลางหมวก ถ้าเป็นขนาดของผู้ใหญ่ถักนะคะ จะถักเจ็ดนิ้ว ถ้าเป็นของเด็กโตก็สูงขึ้นมาประมาณหกนิ้ว ถ้าเป็นของเด็กเล็กห้านิ้ว ลองดูค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มถัก ลายกัน หลังจากที่เราเชื่อมขอบแบบนี้แล้วนะ ให้เราเลื่อนห่วงมาหนึ่งห่วงค่ะ แล้วก็ขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่สาม โซ่สามแทนดับเบิลโคเชหลักที่หนึ่ง เราจะถักดับเบิลโคเชลงไปอีกสามหลัก รวมโซ่ด้วยจะกลายเป็นดับเบิลโคเชสี่หลัก เราจะถักลายเม็ดข้าวโพด เราพลิกกลับค่ะ เอาหัวเข็มแทงลงไปตรงโซ่แรก ดึงผ่าน แล้วถักโซ่ งานออกมาจะได้แบบนี้ ข้ามหนึ่งหลักมาลงช่องนี้ ถักเหมือนเดิม ค่ะ ดับเบิลโคเช สี่หลัก ห่วงค้างไว้ หมุนค่ะ ลงด้านบน ของหลักแรก ดึงผ่านแล้วถักโซ่หนึ่งพลิกกลับ พันหัวเข็ม ข้ามหนึ่งช่องมาลงช่องนี้ดับเบิลโคเชต์สี่หลัก พอสี่หลักเสร็จแล้วเราหมุน เอาเข็มแทงด้านบนของหลักแรก แทงแล้วดึงผ่าน แล้วถักโซ่หนึ่งพลิกกลับ เราจะได้เป็นลายเม็ดข้าวโพดออกมาแบบนี้ ต่อนะคะ พันหัวเข็ม ข้ามหนึ่งหลัก ถักดับเบิลโคเชต์ค่ะ สี่ครั้ง หนึ่ง ครั้งที่สอง ครั้งที่สาม ครั้งที่สี่ พอครั้งที่สี่เสร็จแล้วเราหมุนงาน ด้านบนของหลักที่หนึ่ง แทงลงแทงแล้วก็ดึงไหมผ่าน พอดึงไหมผ่านเทคโซ่หนึ่งพลิกกลับถักแบบนี้วนรอบ เดี๋ยวเราจะมาปิดงานแถวที่หนึ่งค่ะ ปิดงานแถวที่หนึ่งค่ะ สับปะรดเฮ้ยข้าวโพดเม็ดสุดท้าย ตรงนี้นะ พอหลังจากที่เรารวบแล้ว เราโซ่หนึ่ง พอโซ่หนึ่งเสร็จมาดูวิธีปิดงาน ถ้าเราถักต่อ หลังจากที่เรารวบเสร็จเราโซ่หนึ่งนะคะ ทีนี้ถ้าเราจะปิดงานตรงนี้ ไม่ต้องถักโซ่หนึ่งค่ะ เอาหัว เอาหัวเข็มเนี่ยค่ะ เกี่ยวมาตรงช่องโซ่ อันถัดไปตรงนี้ที่มือพี่จับอยู่ ดึงห่วงออกมาแบบนี้นะ แล้วถักซิงเกิล เพื่อให้งานมันเริ่มตรงช่องตรงกลาง ขึ้นโซ่สองค่ะ ที่ขึ้นโซ่สอง เพราะ ว่าตอนที่รวบเนี่ย ตรงนี้มันเป็นโซ่ไปแล้ว ถัก ดับเบิลลงไปอีกสาม รวมโซ่ด้วยก็จะเป็นสี่หลัก เม็ดข้าวโพดเม็ดที่หนึ่งพลิกงานกลับ แทงลงไปตรงช่องโซ่ ดึงผ่าน ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง เราจะได้เม็ดแรก พันหัวเข็มค่ะ ลงที่ช่องตรงระหว่างเม็ดข้าวโพดแถวที่ผ่านมา ถักดับเบิลสามหลัก สามหลัก หลักที่สุดท้าย ตอนที่เราพลิกกลับมา เราถักไปหนึ่งหลักนะคะ เวลาเรานับ ตอนที่ที่เราเริ่มเนี่ย โซ่ โซ่มันจะเป็นดับเบิลตัวที่หนึ่งแล้วเราถักอีกสามหลักรวมกันได้สี่แต่พอเราถักขั้นด้วยโซ่หนึ่งตรงนี้แล้ว ดับเบิลตรงนี้มันจะลงทั้งหมดสี่หลักนะพลิกกับ แทงลงไปด้านบนฐาน แล้วดึงผ่าน พอดึงผ่านเสร็จแล้วถักโซ่หนึ่งเม็ดที่สามค่ะ ลงตรงนี้ลงตรงช่องว่าง ดับเบิลสี่หลักเรียง สี่หลักเรียงพลิกงาน กับ แทงตรงหลักที่หนึ่งดึงผ่าน โซ่หนึ่ง ถักวนมา ปิดงานเราจะปิดที่เดิม ถักตรงนี้ลูกสุดท้าย แล้วดึงซิงเกิลเดี๋ยวพี่ปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งค่ะ ลังจากที่เราถักมาจนได้ความสูงตามต้องการนะคะ ของพี่วัดจากตรงฐานตรงนี้ จนถึง ตรงมาร์กเกอร์สีเหลืองได้ทั้งหมดเจ็ดนิ้ว จะเริ่มลดตรงกลางหมวก ก่อนที่เราจะลดตรงกลางหมวกให้เรานับวนรอบก่อนว่าข้าโพดตรงเนี้ยเราได้ทั้งหมดกี่เม็ดของพี่มีวนรอบนะคะ ได้สามสิบ สามสิบเอาห้าหารลงตัว พี่จะลด ถักเม็ดข้าวโพดไปสี่แล้วลดเม็ดที่ห้าค่ะ ชุดที่หนึ่งนะ ถักไปสี่เม็ดก่อน อันนี้เม็ดที่สาม เวลาเราถักก็ถัก ดับเบิลโคเชสี่หลัก แล้วหมุนงาน แทงด้านบนดึงผ่าน โซ่หนึ่ง ม็ดที่สี่ค่ะ เดี๋ยวมาดูตอนลดชุดที่หนึ่ง ตรงนี้เราก็ถักเม็ดข้าวโพด สาม สี่ หมุนงานแทงดึงผ่าน โซ่หนึ่ง ถ้าเราถักเม็ดที่ห้ามันจะลงช่องนี้ค่ะ วิธีลดคือข้ามหลักมาเลย ลดชุดที่หนึ่ง นี่นะ เราก็ถักไป สี่ไม่ข้าวโพดสี่อัน แล้วก็ข้ามหนึ่งหลัก ข้ามหนึ่งช่องแบบนี้ ถักบนรอบค่ะ ลดกลางหมวกแถวที่หนึ่งนะคะ พี่จะถัก เม็ดข้าวโพดสี่เม็ดขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วข้ามหนึ่งช่อง แต่ละชุดจะมีสี่เม็ดแบบนี้ค่ะ ข้ามหนึ่งช่อง สี่เม็ดข้ามหนึ่งช่อง แบบนี้วนมา จนมาถึงตรงจุดเริ่มต้น เราจะปิดงานโดยการถักโซ่หนึ่ง แล้วแทงตรงช่องโซ่ ดึงผ่าน แถวที่สองของการลดกลางหมวกนะคะ ลายจะเริ่มขึ้นตรงนี้เราขึ้นด้วยโซ่สาม แถวนี้จะเหลือสามค่ะ ถักสามเม็ดค่ะ เม็ดที่หนึ่งเม็ดที่สองเม็ดที่สาม แล้วข้าม ข้ามหลักนี้มาถักตรงนี้แทน แถวต่อไปก็จะเหลือสองแล้วก็จะเหลือหนึ่ง ใช้วิธีข้ามหลัก ปิดงานกลางหมวก แถวที่สอง แถวที่หนึ่งจะหนึ่งชุดจะมีสี่ แถวที่สองจะมีสาม แถวที่สามจะเหลือสองแถวสุดท้ายจะเหลือหนึ่งค่ะ ปิดงานก็หลังจากที่เราถักชุดสุดท้ายแบบนี้ สามเม็ดนะคะ โซ่หนึ่งปิดงานค่ะ แทงลงไปตรงด้านหน้า ดึงผ่าน งานจะเริ่มตรงนี้นะคะ ตรงที่เรา ล็อกเนี่ย แถวนี้จะเหลืออยู่สองเม็ดเราก็ลดไปเรื่อย ๆ ค่ะ สองเม็ดแล้วข้ามมาลงหลักนี้ มันก็จะเป็นหลักที่หนึ่งกับหลักที่สอง แล้วข้ามหลักนี้มา มาลงหลักนี้ค่ะ มันจะลดกลางหมวกโดยการข้ามหนึ่งหลัก เรามาดูวิธีลดกลางหมวกนะคะ กลางหมวกมันจะลดมาเรื่อยๆเป็นชุดมันค่ะ สี่เหลือสามเหลือสองตอนที่เราลดตรงนี้นะเราก็ยังใช้โซ่ แล้วเราก็ข้ามใช้วิธีข้ามหลัก ข้ามหลักมาเรื่อยๆเราจะเห็นเป็นแบบนี้ จนแถวสุดท้ายค่ะ เราเหลือหลักเดียวเราไม่ต้องถักโซ่หลังจากเรารวบเสร็จนี้ตรงนี้เสร็จนะคะ ปกติเราจะต้องโซ่หนึ่งเฉพาะหลักสุดท้ายเราไม่ต้องโซ่ค่ะ แต่เราใช้ข้ามหลักเหมือนเดิม นี่นะ มันก็จะถักสี่หลัก หลักที่สามหลักที่สี่แล้วตรงนี้ก็เป็นเม็ดข้าวโพดเหมือนเดิม เม็ดข้าวโพดเราก็ดึงผ่าน พอดึงผ่านปกติเราต้องโซ่หนึ่ง เราไม่ต้องโซ่หนึ่งค่ะ เราข้ามเลย เพื่อให้ลายแถวสุดท้ายมันกระชับเข้ามา แล้วช่องว่างมันน้อยลง ถักแบบนี้นะ ไม่ต้องมีโซ่นะแถวสุดท้าย แล้วเดี๋ยวเราจะรูดแล้วค่ะ ไหมหนึ่งกลุ่มนะคะ ไหมหนึ่งกลุ่มถักขึ้นมาถึงข้างบน ขอบไม่พอนะคะ จะต้องเพิ่มไหม อันนี้คือพี่ถักสูงขึ้นมาเจ็ดนิ้ว แล้วลดกลางหมวก ไหมหมดม้วนหนึ่งพอดี ถ้าเราต้องการขอบ พี่ต้องการทำเป็นขอบที่เป็นขอบกับด้านในอะค่ะ พี่จะเปลี่ยนเอาสีฟ้าอ่อนมาเป็นขอบ แล้วก็ปอมปอมก็จะทำด้วยสีฟ้าอ่อน เช่นกัน เดี๋ยวเราจะรูดนะ ให้เราถัก ขาหนึ่งก่อน แถวสุดท้ายนะคะ เราจะเหลือหนึ่งลูก เนี่ยค่ะ พอเหลือหนึ่งลูกเราไม่ต้องถักโซ่แล้วเราถักข้ามหลักเหมือนเดิม ตอนที่ปิดงานหลังจากที่รวบเสร็จแล้ว เราก็ปิดงานโดยการแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้น แล้วดึงไหมผ่าน พอดึงไหมผ่านออกมานะคะ ตรงนี้ ถักโซ่แล้วดึงไหม ออก เราจะลดกลางค่ะ วิธีลดกลางหมวกของลายเม็ดข้าวโพด ที่พี่ถักจากไหมขนแกะ อันนี้นะ พี่ใช้วิธีข้ามหลักนะคะ ย้อนกลับไปดูได้นะนี่ค่ะ มันจะลดออกมาเป็นสี่สาม สอง หนึ่ง อันนี้กรณีที่ลายคุณหารลงตัว ก็ลองดูว่าของคุณหารด้วยเท่าไหร่ลงตัวของพี่หารด้วยห้าลงตัวนะคะ หารด้วยห้าลงตัว แบ่งเป็นหกแฉกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกท้ายสุดมันจะเหลือตรงกลางเนี่ยค่ะหกลูก ถ้าของคุณหารด้วยสี่ลงตัว หารด้วยสามลงตัว หารด้วยสองลงตัว ทีนี้เราก็มาดูว่ายอดรวมของเราทั้งหมดเราได้เท่าไหร่ แล้วเราลองแบ่งดูนะคะ ของไอ้จำนวนลูกตรงนี้ขึ้นอยู่กับตอนที่เราเริ่มต้นถักตอนแรก เริ่มต้นถักตอนแรกของพี่ได้ทั้งหมดหกสิบลูกนะคะ มันถึงได้ลงตัวแบบนี้ ก็คำนวณได้ตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มต้นหักเลย ว่าเราต้องการลดกลางหมวกเท่าไหร่ ให้ระวังดีๆ ถ้าเริ่มด้วยหกสิบก็ตามพี่ได้เลยหกสิบก็ลงตัว ถ้าห้าสิบก็หารห้าค่ะ ก็ลองดูว่าต้องเอาให้มันลงตัวนะคะ แล้วเราจะได้แบ่งแฉกได้ แล้วเวลาลดกลางหมวกก็ใช้วิธีข้ามธรรมดานี่เองนี่ยะข้ามหลักนี้เท่านั้นเอง ข้ามมาตลอดจนมาถึงหลักสุดท้ายเท่านั้นเองที่ไม่ต้องมีโซ่ ตรงนี้ถ้าเราต้องการรูดให้ชิด เราก็ใช้เข็มช่วย เนาไปตาม เนาไปตามตัวเนี่ยค่ะ ตัวลายนี่แล้วเราก็ดึงเข้าหาจุดศูนย์กลาง ติดปอมหรือไม่ติดปอมก็ได้นะคะ แล้วแต่เราชอบ ตรงนี้เราก็ปิดรูมันนิดนึง ซ่อนไหมเข้าไปข้างใน งานมันออกมาจะนุ่มๆฟูๆค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีถักขอบหมวก ขอบหมวก หมวกใบนี้พี่จะใส่แบบพับขอบขึ้นนะคะ ตรงนี้เหลือไว้ก่อน เดี๋ยวเราค่อยมาติดปอม พี่ให้ดูตรงกลางหมวกอีกรอบหนึ่งนี่ กลางหมวกเราก็จะได้ออกมาแบบนี้ นี่นะ นะคะ ไม่ยากค่ะ แล้วเราลองใส่ดู ขอบหมวก เดี๋ยวพี่จะถักด้านนอกก่อนหนึ่งแถว แล้วก็พลิกกลับนะคะ เรามาดูวิธีถักขอบหมวกค่ะ ขอบหมวก พี่จะถักด้านหน้าก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยพลิกงานกลับถักด้านใน ต่อใหม่เข้าไปตรงช่องที่เราเริ่มต้น เหลือหางไว้เดี๋ยวเราถักเก็บรวบหางมาเลย นี่นะ พี่จะถักด้วยลายฮาร์ปดับเบิลโคเชนะคะฮาร์ปดับเบิลโคเชขึ้นด้วยโซ่สองค่ะ ฮับดับเบิลโคเชตรงนี้จะเป็นเกี่ยวหน้า ที่เหลือเป็นเกี่ยวหลังเลยอ้อลายนี้ถัก ถักด้านหน้า ถักด้านหน้าถักปกติไปก่อน ถักแบบนี้ ถักรวบมาก่อน แล้วเดี๋ยวตอนเราพลิกกลับเราค่อยเปลี่ยนลาย เก็บเส้นนี้มาเลยค่ะฮาร์ปดับเบิลโคเชหรือตัวที หรือตัวพันควักปกติอะค่ะ ขึ้นมามีสามแล้วรวบแบบนี้ เพื่อปรับขอบก่อน เวลาเราถักขนแกะเราจะมองไม่ค่อยเห็นนะนะ ใช้วิธีแหวกเอาค่ะนะคะพี่จะใช้นิ้วกลางข้างซ้ายช่วยแหวกลายก่อนที่จะถักแบบนี้ ก็ดึงมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะ แถวที่หนึ่งไม่มีอะไร ถักวนรอบก่อน ถักวนรอบด้านหน้างานปกติแบบนี้ แล้วเดี๋ยวแถวที่สองเราจะพลิกกลับแถวที่หนึ่งนะคะ เราเริ่มงานโดยการถัก โซ่สองแล้วก็ ถักฮับดับเบิลโคเชต์บนรอบปิดงานค่ะ แทง แบบนี้ แล้วดึงผ่าน หลังจากนั้นเราขึ้นโซ่สองแล้วเราพลิกงานกลับ แถวต่อไปเราจะเก็บขอบโดยการถักด้านใน โซ่สองที่เราเริ่มต้น ตรงนี้เราจะให้มันแทนฮับดับเบิลโคเชต์เกี่ยวหน้า หลักต่อไปมันจะเกี่ยวหลัง แล้วก็เกี่ยวหน้า เกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังสลับกัน พันหัวเข็มค่ะ เกี่ยวหลัง เกี่ยวหลังงานจะถูกดันไปข้างหลัง เกี่ยวหน้าพันหัวเข็มขึ้นมาแบบนี้ เกี่ยวหน้ามันจะแทง แทงข้ามตัวนะคะ ดันออกมา งานจะอยู่ด้านหน้า อันนี้เกี่ยวหลังค่ะ เข็มจะมุดจากด้านหลังมาโผล่ แล้วงานจะถูกดันออกไปด้านหลัง ขึ้นด้านหลัง แล้วรวบ หน้าหลังหน้าหลังสลับกัน เงื่อนไขก็คือ แถวที่เราเริ่มต้นทั้งหมด จะต้องเป็นแถวที่ลงด้วยเลขคู่ แล้วมันจะลงตัวพอดี เกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังสลับกันค่ะ แล้วเราจะเริ่มเห็นลาย เวลาใส่เราจะพับขึ้นแบบนี้ ถักวนรอบเดี๋ยวพี่ปิดงานตรงนี้ให้ดู ถ้าจำนวนหลักของคุณเป็นเลขคู่นะคะ งานมันจะวนกลับมาแล้วมันจะมาจบด้วยเกี่ยวหลังพอดี เนี่ยพอจบเกี่ยวหลังเสร็จแล้วตรงโซ่สองอะค่ะ เราแทงด้านหลัง แทงจากด้านหลังมาแล้วดึงผ่านเป็นการปิดงาน หลังจากนั้นความสูงตามชอบเลย ตรงนี้ขึ้นด้วยโซ่สอง ปิดงานปิดเหมือนเดิมนะ แทงจากด้านหลังพอโซ่สองเสร็จแล้วโซ่สองมันจะแทนเกี่ยวหน้าตรงไหนที่เป็นเกี่ยวหลังเราถักเกี่ยวหลังค่ะ ตรงไหนเป็นเกี่ยวหน้า เราถักเกี่ยวหน้าอันไหนเป็นเกี่ยวหลัง ถักเกี่ยวหลังที่จะถักสูงขึ้นมาสามนิ้วค่ะ ความสูงของคุณตามชอบนะ คุณชอบกี่นิ้วก็ถัก ตามตามใจชอบเลย ค่ะ ตรงไหนเป็นเกี่ยวหน้าถักเกี่ยวหน้า ตรงไหนเป็นเกี่ยวหลัง ถักเกี่ยวหลังแล้วหมวกมันจะสอบเข้า เพราะตรงนี้มันเป็นลายลูกฟูกเล็ก ปิดงานปิดเหมือนเดิม ตรงนี้มันจะจบด้วยเกี่ยวหลังแล้วแทงด้านหลังแบบนี้ แล้วดึงผ่าน เดี๋ยวมาดูตอนที่ได้ขนาดตามต้องการค่ะ ขอบหมวกนะคะ พี่เมย์ถักสูงสามนิ้วค่ะ หลังจากที่เราพอแล้ว เราก็แทงด้านหลังนะ แทงด้านหลังของห่วงโซ่สอง ดึงไหมออกมาตัดปลายค่ะแล้วก็เราจะใช้เข็มช่วย ใช้เข็มเย็บไหมพรมนะ เก็บซ่อนเสร็จไหม ตรงนี้ค่ะ หลังจากที่เราดึงมา เราแทงลงไปตรงโซ่อันถัดไปก่อนเพื่อให้ลายมันเชื่อม หมวกใบนี้นะคะ เวลาใส่เราจะพับขึ้นแบบนี้ เพราะฉะนั้นเวลาซ่อนเราซ่อนด้านนี้ ตรงไหนที่มีเศษไหม เราวนกลับไปเก็บเศษให้หมด ข้อดีของไหมขนแกะคือมันมันมองไม่เห็นนะคะแล้วถักพันวนไปแบบนี้มันก็มองไม่เห็น แล้วก็เก็บเศษได้ง่าย ที่เหลือขั้นตอนสุดท้ายเป็นปอมปอม ตรงนี้เวลาใส่เราก็พับขึ้นมาแบบนี้ เดี๋ยวเราทำปอมปอมแล้วก็เอาปอมปอมมาติด วิธีทำปอมปอม คลิปลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้ คลิปวิดีโอค่ะทำปอมปอมด้วยมือ แล้วก็เอาปอมปอมมาเย็บติดนะคะ หลังจากที่เราทำปอมปอมด้วยมือแล้วนะคะ เราก็เอาปอมปอมมามาเย็บติดตรงที่ตรงกลาง เราก็จะได้หมวกเป็นหมวกสำเร็จรูปแบบนี้ค่ะ ติดปอมหรือไม่ติดปอมก็ได้นะคะ แล้วแต่ชอบ หมวกใบนี้เวลาใส่มันจะพับขอบขึ้นมาแบบนี้ นุ่มอุ่นสบายค่ะ ลองดูลองปรับใช้ดู ถ้าเป็นของขนาดเด็กก็ลดลงตามส่วนนะคะ ต้นแบบของพี่เมย์พี่เมย์ถักขึ้นมาเจ็ดนิ้ว ถักสีฟ้าเนี่ยค่ะ ขึ้นมาเจ็ดนิ้ว แล้วก็ลดกลางหมวก ลดกลางหมวกก็ลดโดยวิธีข้ามหลัก หลังจากนั้นก็พับขอบ ขอบพี่ถักสามนิ้วค่ะ ได้งานออกมานุ่มๆฟูๆอุ่นสบายแบบนี้ ลองดูค่ะ ช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ ถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะ พบกันคลิปต่อไปที่ YouTube ช่องพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดขอบคุณค่ะ